hidangan ini sangat istimewa. Tolong tunjukkan tagihannya. Apa yang seharusnya kita lakukan malam ini? Bagaimana jika kita pergi ke disko di Patong? Ide yang bagus. Haruskah kita pergi? Tolong tunjukkan tagihannya. 500 bath, Bu. สำหรับบทเรียนที่ 4 ตอนที่3นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวสองคน นักท่องเที่ยวคนแรกกล่าวชมว่าอาหารจานที่ทานนั้นอร่อยมาก นักท่องเที่ยวคนที่สองเห็นด้วย นักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งถามว่าเย็นนี้จะทำอะไร นักท่องเที่ยวคนที่สองชวนไปดิสโกเทคที่ป่าตอง นักท่องเที่ยวคนที่หนึ่งชมว่าเป็นความคิดที่ดีและชวนกันไปทันทีนักท่องเที่ยวคนที่สองบอกให้ร้านอาหารคิดเงิน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 ให้สังเกตว่าคำขยายในภาษาอินโดนีเซียจะวางหน้าคำที่ถูกขยาย สำหรับประโยค apa yang seharusnya kita lakukan malam ini แปลว่า เราทำอะไรเย็นนี้ คำว่า apa yang แปลว่า คืออะไร คำว่า seharusnya แปลว่า ควรจะ คำว่า kita แปลว่า เราคำว่า lakukan แปลว่าทำมันคำว่า malam แปลว่า เย็นค่ำคำว่า malam ini แปลว่าเย็นนี้สำหรับประโยค bagaimana jika kita pergi ke disco di Patong แปลว่า เราไปดิสโกเทคที่ป่าตองกันไหมคำว่า bagaimana แปลว่าอย่างไรคำว่า jika แปลว่า ถ้าคำว่า pergi แปลว่า ไปคำว่า ke แปลว่ายังนะ วงเล็บเปิด นอนเนนวงเล็บปิด ที่คำว่า disco แปลว่าดิสโก้คำว่าดิแปลว่า นะวงเล็บเปิด นอนเนนวงเล็บปิด ไงสำหรับประโยค Ide yang bagus Haruskah kita pergi แปลว่า ความคิดที่ดี เราไปกันเลยไหมคำว่า bagus แปลว่า เยี่ยม ดี คำว่าฮารุสกะแปลว่าควรจะ คำว่า k ิตาแปลว่า พวกเรา คำว่าอร์กีแปลว่าไป สำหรับประโยค tolong tunjukkan tagihannya แปลว่า คิดเงินด้วย คำว่า tolong แปลว่าได้โปรด คำว่า tunjukkan แปลว่า แสดงคำว่ากิฮานเนี่ยแปลว่า ใบเสร็จรายการอาหารสำหรับประโยค 500าทบุ๊ u แปลว่า 500 บาทค่ะคำว่า5แปลว่า5คำว่า100แปลว่า 100